แล้วผมก็พกมาทั้งหมด 150 บาทนะเพื่อนมา มา มาจัดเบ็ดเบาๆกันไปก่อนเลย ดีกว่าสักบาทหนึ่งไหมเอ้ยผมว่า2 บาทดีกว่าเพื่อนบาทหนึ่งมันไม่สะใจนะครับผมจัดฟีเจอร์ไปเลยดิก่อนหนึ่งก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อนนะ มามาขอสักห้าหกตัวได้ปะล่ะเพื่อนจัดมาดิเอาหน่อยเอาหน่อยขออีกตัวหนึ่งมาเออห้าตัวไปแจมแจมสิบสองสปินจัดไปครับผม มา มา เออแล้ววายค้างช่องสองวายค้างช่องสองอย่างนี้ บอกเลยว่าโคตรแจ่มโคตร แหลม โคตร ว้าว มาดิสวยจัดไป มาดีทรงมาดีผมทรงมาดีซื้อมาเท่าไหร่นะซื้อมาน้อยห้าสิบป่ะถ้าจะไม่ผิด โอ้โหแล้วจังหวะนี้วายช่องสองแบบเต็ม กราฟไปดิครับเอา เรื่องว่ะเต็ม กราฟไปดิ มาแล้วรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้ว 64 บาทไปครับผมมา มามาทรงมาดี บอกได้เลยว่าทรงมาดีอยู่ แจมแมวแจมแมวไหลหรือเปล่าเพื่อนจังหวัดไหลไปดิครับสวยๆแจมแจมบอกได้เลยว่าสวยๆแจมแจมนะบิ๊กวินไปก้อนหนึ่งบิ๊กวินไปก้อนหนึ่งจังหวัดนี้ 122 บาทไมกล่าวินสัตด้วยเอาเรื่องครับผม ได้กำไรนะเพื่อนจังหวัดนี้ได้กำไรไปแล้ว อีก5สปินอีก5สปินว่ายังไงสวยโอ้โหเต็มกราฟไปเคด้วยเคด้วยมาแบบเต็มกราฟเคด้วยเข้าโคตรดีบอกได้เลยว่าเคด้วยเข้าโคตรดีรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตมาอีกแล้วเพื่อนจังหวะนี้263บาทไปแจมแจมมาว่ะมาว่ะมาดีจัดมาดีจัดบอกเลยเออสิบมาแบบเต็มกราฟไปแล้วไหลต่อหรือเปล่าไหลโอ้โหไม่ไหลว่ะอีก3สปินเพื่อนอีก3สปินสุดท้ายจัดมา โอ้โหแล้ววายการันตีการแตะบอกได้เลยว่าวายการันตีการแตะแบบนี้มันแตะทุกดอกอยู่แล้วนะมันแตะทุกดอกอยู่แล้วโอ้โหแล้ววายแบบเต็มครับวายแบบเต็มเหนียวจัดไปดิสวยครับผมรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตไม่ก้อนนึงนะโอ้โหเอาเรื่องจริงเมื่อนดูดิซูเปอร์เมกาวินเบรก470บาทนะเมื่อนะมามาไปยังไงต่อสเปซสุดท้าย โอ้โหหมดก๊อกเป็นที่เรียบร้อยครับผมได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ได้มาทั้งหมด 946บาทโอ้โหกำไรเน้นๆเมื่อกำไรเน้นๆนี่ขนาดเบ็ด 2 บาทนะครับ นี่เนี่ยโคตรโหดโคตรอันตรายจริงเมื่อเกมนี้เอาเรื่องจัดจัดไป ขยับเบ็ดกันเลยดิครับรออะไรจัดไปสักเบ็ด5 เลยแล้วกัน ลองดูกันหน่อยเพื่อนรอบนี้เราลองแบบจัดออโต้กันสักหน่อยดีกว่าเผื่อจะได้แบบแหลมๆ แจ่มๆว้าวๆไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูดูทรงแล้วไม่น่าแหลม ดูทรงแล้วไม่ค่อยแหลมเท่าไหร่ เออมาหน่อยเพื่อนมาหน่อยหลายๆไปอย่างนั้นแหละคืบแล้ววาไปอยู่ข้างหลังวาไปอยู่ข้างหลังยังจะแตกหรอเอาเรื่องวะแต่ดูเหมือนจะเกลือมากกว่านะเพื่อนดูเหมือนมันจะเกลือมากกว่าในนอกฟรีเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเหลือสิบสปินแล้วเพื่อนแป๊บเดียวเหลือสิบเอ็ดสิบสปินแล้วอ่ะ ไหลไวจัดแม่งไหลไวจัด เออมาดิวะมาดิวะไหลไหมเพื่อนไม่ไหลด้วยเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหมันไหลเกินไปแล้วมันไหลเออเนี่ยต้องอย่างเงี้ยมันต้องอย่างเงี้ยการันตีการแตกแบบนี้ค่ะสวยสวยบอกเลยว่า การันตีการแตกแบบรัวๆการันตีการแตกแบบรัวๆมาว่ะมาว่ะทรงมาดีแล้ว รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาอีกหนึ่งก้อนนะเพื่อนครับจัดไปอีกเท่าไหร่วะเนี่ยไม่กลับเป็นไป 188 บาทสวยงามยังได้อยู่เคด้วย ึบโอ้โหเรียบร้อยหมดไปละสามสิบสปินขออาขยับเบ็ดกันเลยไม่เบ็ดสิบเลยรออะไรอ่ะเบ็ดสิบไปเลยครับผมไปสามสิบมามามาขอดีๆนะเบ็ดสิบขอดีๆนะ ไม่เอาแบบเมื่อกี้นะแม่งไหลเกินเลยไม่เอาแบบเนี้ยไม่เอาแบบเนี้ยโอ้โหแล้ววายมางนี้สวยวายช่องสองแบบนี้ไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเพื่อนไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วโอ้โหเอาเรื่องครับผมถือวมาดีถือวมาดีอยู่ ได้อยู่นะบิ๊กวินไปกสองร้อยสี่สิบบาทฮึบ เออเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะโอ้โหนอกเกมแม่งนอกเกมแม่งแตกไม่ค่อยดีเท่าในเกมนะผมว่า ผมว่าเราควรกลับไปซื้อฟีเจอร์ดีกว่านะผมว่า เพื่อนว่าไหมดูดิ ดูดิ มันไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เลยนะผม โอ้โห โอ้โห เกินไป ชิดโคกเกินไป เกินไป ไม่แตกเลยก็เกินไปเพื่อน เออ มาหน่อย เออ โอ้โหจุกจัดผมบอกเลยว่าจุกจัดแล้วไปอยู่ข้างหลังมันแตกมันนะแต่อยู่อหอเฮงแตกอยู่อ่ะอมันแตกไม่ถึงหรอกข้างหลังมันไกลเกินหมดอีกแล้วเมื่อสาวเซตปินไหวจัดประหลัดบอกของผมไป ขอยักขยับไปเบสสักเจ็ดสิบเลยนะหนักหนักกันสักหน่อยขอจัดแบบหนักหนักกันสักหน่อยแบบจังหนับอ่ะขอจำแจมนะเพื่อนขอจำแจมนะเออแล้วว่าไปอยู่ข้างหลังอีกแล้วไหลแตกหรือเปล่า แตกเต็มกราฟอยู่ว่ะ เอาว้าวเรื่องว่ะแล้วไหลซะด้วยแล้วไหลซะด้วยอย่างนี้ไหลอย่างนี้ก็แจมแหลมว้าวไปเลย บิ๊กวินไปดีรออะไรสองพันสองร้อยสี่สิบบาท เอาเรื่องว่ะ มาดีว่ะมาดีว่ะเบ็ดเจ็ดสิบทรงมาดีอยู่ฮึบเออเคด่วยยังเข้าไปไงต่อไม่ไหลมาหน่อยเพื่อนมาหน่อย เอาหน่อย โอ้โห โอ้โห อย่างนี้ไม่ค่อยดี อย่างนี้ทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลายๆ อย่างเงี้ย เขาแบบแจมๆหน่อยเขาแบบแจมๆไว้ช่องสองวันนี้ วายช่องสองวายช่องสองยังไม่แตกมันเพื่อนคิดดูดิ ก็ถ้าเพื่อนนคนไหนสนใจตามผมมาเล่นเกมนี้นะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับ ให้ตลอดนะเพื่อนนะย้ำว่าเมนที่ประมุดเท่านั้นไม่มีเมนอื่นใดทั้งสิ้นนะครับผมเออแล้วตอนนี้เจ มาเต็มกราฟแล้วไหลได้เปล่าโหไม่ไหลเพื่อนแต่เอาเรื่องอยู่คือมันต้องเน้นไหลนะเกมเนี้ยผมว่ามันต้องจัดฟีเจอร์ก่อนเพื่อนจริง แต่ตังไม่พอขออนุญาตเอาขยับเป็นลงนิดนึง50 ไปพอปะ โอ้โหยังไม่พอนะมันไป กดมือสักหน่อยแล้วกันขำๆไปขำๆบ่ายช่องสองสวยไหลหรือเปล่า มันมันไหลยากจังวะเนี่ยนอกเกมเนี่ยมันไหลยากจริงเพื่อนดูดิดูดิ ดูดิ เออ เออมาดิว่ามันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้ไหลต่อเออไหลต่ออย่างต่อเนื่องไหลต่อแบบนี้ไหลต่อแบบนี้สวยเลย อย่างชอบอย่างชอบอะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ดิวะ ค่อยดีหน่อยเพื่อนฮึบฮึบ โอ้โห โอ้โห ไหลให้กูได้ทีเดียว พอผมบ่นแล้วมันไหลให้ผมนะเว้ย แล้วพอผมเลิกบ่นแม่งไม่ไหลแล้วดูดิ ไป ขออยากขยับเป็นลงมา 20 แล้วจัดฟีเจอร์ดีกว่าพันห้าไป ลุยดีล้ออะไรอ่ะ ขอจมแจมนะ ขอจมแจมนะ โอ้โหสเก็ตเตอร์ห้าตัวไปดีครับ จัดไป ติดสองสปินยาวๆ เหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะลุยผม ขอดีๆนะเพื่อนนะ วายวายเข้าดีๆหน่อยวายอ่ะ เออสปเคด้วยไปแก้วน้ำว่าไงแก้วน้ำแก้วน้ำช่องสามแก้วน้ำช่องสามมาหรือเปล่าไม่มาวะโอ้โหแล้วสเก็ตเตอร์มาสามตัวฟีเนฟีหรือเปล่าจังหวะนี้ฟีเนฟีโอ้โหฟีเนฟียังไม่มาขอดีดีหน่อยเพื่อขอดีหน่อยสวยไหลดีไหลดีไหลดีไหลงั้นแหละไหลงั้นแหละโอ้โหกำลังมาดีเลยหยุดสักก่อนแล้ววายช่องสองแบบนี้วายช่องสองแบบเต็มกราฟแบบนี้เคด้วยก็แตกไปดิครับรออะไรแล้วไปไงต่อไหลต่ออย่างต่อเนื่องบอกเลยว่าไหลต่อไม่ไหล กำลังมาดีเลยบิ๊กวินแบงผมจังหวะนี้ไม่กะวินไป1,440บาทนะเพื่อนนะมาดีครับผมได้กำไรแล้วจังหวะนี้ได้กำไรแล้ว สวยเต็มกราฟไปดอกนี้แล้วโอ้โหไม่ไหลวะมันไม่ไหลเลยวะโหลไหลหน่อยเพื่อนอีกห้าสปินนั้นมาได้อีกห้าสปินจัดมาจัดมาแก้วน้ำแก้วน้ำว่าไงแก้วน้ำผมลุ้นแก้วน้ำอีกแล้ว แก้วน้ำไม่ไม่มาช่องสองอีกลงคูณสิบสาวแล้วผมตัวคูณจังหวะนี้ สวยที่สิบสวยที่สิบไปไงต่อโอ้โหไม่ไหล สวยผมเคด้วยไหลดิเพื่อน มันไม่ไหลเลยวะเนี่ยโอ้ย ฮัลโหล เอาหน่อยเพื่อน มันต้องอย่างงานไหลดิ โอ้โหไม่ไม่ไหลแล้วถ้าเป็นสุดท้ายแล้วเพื่อนถ้าเป็นสุดท้ายว่าจังไหนถ้าเป็นสุดท้ายว่าจังไหน มาหน่อย ขออีกหน่อยได้ไหมล่ะ สวยแจ่ม สวยแจ่มแล้วไหลต่ออย่างนี้ก็สวยแจ่มเลย สวยงามมันต้องอย่างเงี้ย มันต้องอย่างเงี้ย โอ้โห ค่อยมันหน่อยนะเพื่อนนะ เอาเรื่องครับผม ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ มาดูการได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ น้ำมันโทษ2สองพัน โอ้โห ถือว่าโอเคเลยมันได้กำไรเยอะอยู่ครับผมไป ลุยกันต่อเมื่ออีกสิบสปินสิบสปินชี้ชัยสิบสปินชี้ชัยฮึบ โอ้โห ชี้ชัยจริงเหรอเนี่ย อะไรวะเนี่ย โอ้โห นี่เอาแล้วสเก็ตเตอร์เข้าเฉย แล้วสเก็ตเตอร์เข้าเฉยจังหวะนี้ได้ฟรีไปสสิบองรอบนะเพื่อนนะจับไป มามามามาเออสิบไม่ไหล ขอดีๆนะ ขอดีๆนะ จัดไปสวยงาม ไหลๆอย่างเงี้ยไหลๆอย่างเงี้ยโคตรชอบเลยเพื่อนมันจริงมันจริงเกมนี้ไม่ไหลมันจริง แต่เริ่มแต่แต่ตัวเบาๆแล้วเริ่มแต่ตัวเบาๆไม่มีอะไรให้เฮฮาเท่าไหร่นะผม ขอตัวดีๆหน่อยตัวเบาแต่แบบเต็มกราฟก็ได้เพื่อนมา เอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดีวะ เอาหน่อย โอ้โห ไม่ไหลแล้วเรียนต่อเรียนต่ออีกสามสปินนะเมื่ออีกสามสปินสุดท้ายสามสปินสุดท้ายว่าจังไหนฮึบ โอ้โห ไอเรียบร้อยหมดก๊อกจนได้เพื่อน ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยห้าโอ้โห เลขสวยสัดด้วยจัดไปดิ ลุยกันต่อ ลุยกันต่อ ขอญาตเลยขอญาตเลยขอจัดฟีเจอร์อีกสักรอบหนึ่งละกันนะเพื่อน ส่งท้ายกันไปสักหน่อยผมสำหรับฟีเจอร์ ติดใจติดใจฟีเจอร์เกมนี้จริง ผมโคตรชอบวายเกมในวางค้างๆแบบพวกเกมที่มีวางค้างๆผมชอบมากเมื่อนะมันแตกดีจริงดูดิขนาดไม่มีวายยังแตกเลยเกมเนี้ยแล้วมีวายอย่างนี้จะไม่แตกได้ยังไงล่ะมีวายอย่างนี้จะไม่แตกได้ยังก็ไหลๆโอ้โหเดียวเองส่งแม่งดับมาดีจังเพื่อนส่งแม่งมาดีจัดเออยังได้อยู่อะเจได้อยู่อะเราไปงั้นโอ้ มันไม่ไหลแล้วเว้ยโหยว่าไหลหน่อยดีวะเพื่อน ไหลไหลไปอย่างนี้สวยเลยจะไหลอย่างนี้สวยเลย หูตัวแพงแตกไปนะ เพื่อนดอกนี้ บิ๊กวินไปเท่าไหร่วะเนี่ย บิ๊กวินไปเท่าไหร่น่าเยอะอยู่นะตัวแพงแตกเพื่อนรอบนี้เมกะวินไปแล้วเพื่อนมาลุ้นกันนะผม เมกะวินไปแล้วสวยๆ เมกะวินไปสวยๆงามๆตุกเป็นเมกะวินไปแล้วเพื่อนจังหวะนี้ได้มาเท่าไหร่วะเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะเพื่อนะ ได้มาทั้งหมด1,740บาทนะครับผมถือว่าแจ่ม ถือว่าแหลมเลย ตัวคูณ10แล้วซะด้วย ตัวคูณเยอะซะด้วย แต่เหมือนจะไม่แตกแล้วอีก 2 สปินว่าไงมาสองสปิน เฮ้ย เอาหน่อย เอาหน่อยสปินสุดท้ายแล้วนะ ฮัลโหล เออ เจยังมาอยู่ เจยังมาไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่า ไม่ไหลซะด้วยหมดกอกเป็นที่เรียบร้อยเพื่อน